สดีค่ะยิม่าค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราขอพูดเสียงเบาๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะย้าย เดี๋ยววันนี้เราจะย้ายเอ่อบ้านไปอยู่แถวอินชอนนะคะแล้วก็ดูสัมภาระเอลสิคือแบบมันเยอะมากอันนี้คอมพิวเตอร์ที่จะต้องเอาขึ้นเครื่องนะคะ แล้วก็แพดดิ้งก็จะเอาขึ้นเครื่องกระเป๋ากระเป๋าใบใหญ่มาก แล้วก็มีกระเป๋าใบเล็กอีกหนึ่งอย่ข้างนี้นะคะมันไม่พอคือแบบเหมือนตอนแรกมันพอใช่ไหะมีแค่สองใบแต่ว่าไปมาคือเราซื้อเสื้อผ้าเยอะซื้อเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็แบบกระเป๋าไม่พอล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวอินชอน ก็ไปดูกันนะคะ ว่าเราจะไปไหนอะไรยังไงบ้าง แต่ว่ามีสถานที่แนะนำให้ทุกคนแน่นอนค่ะ นี่นะคะชุดวันนี้ ซื้อไว้นานละเพิ่งได้ใส่วันนี้ สวยมากเลยกระโปรงแต่แพง 놓고그리고딱들어가요นี่นะคะคือห้องเราอุ้ยสวยมีห้องครัวด้วยแต่เสียดายอยู่แค่วันเดียวเองห้องส่วนตัวนี่ห้องน้ำแล้วก็มีที่ทำครัวด้วยนะคะที่ดูดฝุ่นก็มีดีมากเลยอ่ะอันนี้ ห้องนี้คือละหนึ่งพันนะคะ คือไม่แพงมาก แต่ว่ามันอยู่แถวอินชอนก็สำหรับคนที่แบบอยากเที่ยวต่างจังหวัดอะเพราะว่ามันอยู่ไกลจากตัวเมืองมากๆ เลยนัทูชิคเก้นโกพ็อกชิคเก้นปลาทามกุชตอนนี้คือยังไม่ได้กินอะไรเลย หิวมากอะไม่มีอะไรกินเลย หิวค่ะ ท้องร้องแบบโครกโครกโครก มันไม่น่าจะมีร้านอาหารแล้วอเดี๋ยวเกี่ยวซื้อกันเถอะนี่มากินข้าว ที่ร้านแถวแถวบ้านของครอบครัวมินแจนะคะ เราสั่งทงกัตสึแล้วก็ปีบิมบับค่ะ 응. 알겠습니다. 나 할게. 나기만. 같이 먹을래? 응. 음. 나 많이 먹을 거야. 오야 이거 돈가스가 어려 ินได้มันเอาแบบข้าวแข็งๆอะอร่อยมาก จะไปที่นี่นะคะ ซึ่งต้องขึ้นรถบัสข้างหน้า อีกสักประมาณ 14 นาทีบัสก็จะมาแล้ว เดี๋ยวเราต้องขึ้น 103 นะคะ ก็ตอนนี้เรารถอยู่ หนาวมากเลย เอาขอถ่ายทีตอนถึงแล้วกันนะคะ ถึงแล้วนะคะ n c c o u p ที่เราบอก สวยมาก แต่ว่ามันหนาวมากเลยอะโอ้ชัวร์ชุจิ I think cold อืมคาเฟ่นั้นสวยมากเลยอ่ะเอ็นซีคูไม่มีอะไรเลย ไม่มีที่ถ่ายรูปสวยๆด้วยอะเฮ้ยวันนี้สวยมากเลยอะจะกินกาแฟอีกแล้วก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่มาแล้วชเค้ you can drink. You can eat. แต่สัญญาว่าจะลดน้ำหนักนะคะกลับไปตอนนี้น้ำหนักก็จะขึ้นอยู่ขึ้นมาประมาณสามสามสี่โลนี่แหละ ไม่แน่ใจ เพราะว่ากางเกงใส่แล้วครับมากเลย มันสวยมากเลยนะคะแต่ว่าเรา ไม่มีที่ถ่ายรูปวะ รอมาตอนช่วงเอ่อซัมเมอร์อีกทีนึงน่าจะดีกว่า อืมเดียว โค Hmm? 택시잡까응아택시없는데나배터리없어서아니카카오택시없잖아있지있지เดี๋ยวเราจะเรียกกากาแท็กซี่ไปที่ลอตเต้หมาแล้วก็ไปซื้อของนะสำหรัพรุ่งนี้ขอเก็บกล้องก่อนนะเพราะว่ามันหนาวแบบหนาวแบบจะตายแล้วตอนนี้หนาวมากเลยรอแท็กซี่มาเพราะว่าตอนนี้ตรงนี้ไม่มีแท็กซี่เลยอ่ะ บอก็เลยเรียกแท็กซี่จากในแอปกาเกาบทีนะคะจากนี่ไปลอตเต้มาประมาณ4,500วอนร้อยกว่าบาทอันยองอาเซโย네전화가안돼요제핸드폰은빠졌고여자친구가외국인이거든요그러니까유심히외국유심히제문자보냈는데계속ว้าวเมืองนี้น่าทึ่งมากเลยอ่ะแอบชอบมากเลยอ่ะอินซอนอะคือแบบดูดีกว่าในโซลอีกอะ And like this is kind of flex. Mm. Let's look like this also. w ้าวเ a ้มา어เราจะไปซื้อชอตุกพายแล้วก็ซื้อพวกซอรี่นี่นั่นไปให้คุณยาเพราะคุณยารีเควสมาไปเรอยากได้มันจะขอบคุณนะไปดูข้างในกันดีกว่า หนาวทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยยินเจก็มาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกัน แล้วเราก็เดินไปผิดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปชั้นสองจากที่เดินมาเมื่อกี้เชียร์อ really What do you think, like this one or this one? Hot Hot 스타블리요. 호빵, 팥빵 hot 팥빵? Hot 뭐? What? This one? This is like 야채 This is kind of mandu. This is in the pot. sweet pot. Pot to kind of pot 죽인다음 so 그래와 Pack. But like more big, like 10열개 like that. i เอาขออนุญาตไปซื้อของก่อนนะคะเพราะว่ามันวุ่นวายมากเลยเวลาถ่ายอ่ะก็เดี๋ยวจะเสื้ออะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกัน จาจังยอนมากินนะคะแล้วก็อันนี้ก็ของที่เราซื้อกระเป๋าตัดออกไปนะคะซื้อของมาเยอะมากน่ากินมากอันนี้ทำซื้อยุกนะคะ너찍어먹어부ม먹어 We just we want to like put all. But you can eat a l o อ당수육제일비싸그치음 카드4개있다한국이거딱먹어요ปกินก่อนนะถือไม่ไหวแล้วก็กล่องนะคะได้มาแล้วแล้วก็อย่างอื่นเลยเอาไปใส่โค้ดเอาลงไปก่อนเพราะว่ากันแบบ ของแตกของกระแทกอะไรเงี้ย ของกินนี่ไม่ได้ใกล้วันเราไม่อยากแบบ ใช้เวลาในการเดินทางนานจากนี่ไปสนามบินอะไรเงี้ยแล้วก็เผื่อเวลาแบบได้พักผ่อนด้วยจะได้ไม่ต้องรีบเร่งมากเกินไป อยู่ในโซคือแบบบางทีมีปัญหารถติดอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็แบบย้ายไม่อยู่แถวอินชอนดีกว่า ซึ่งอยู่แถวนี้คือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบแบบ อะไรเงียบๆอ่ะก็เลยรู้สึกชอบมากนะคะอะไรค่ะเราซื้อกิมจินะคะบกกึงกิมจิเอาว่าชอบพี่ห้อไม่ใช่สิเอาชอบบกกึงกิมจิมากๆเพราะว่ามันกินเบาๆกับข้าวก็ได้แล้ว คือแบบเป็นเครื่องเคียงที่แบบดีเลยสำหรับแอลนะชอบมาก ก็มีข้าวนะคะ ซื้อมาแค่อันเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันหนักเกินไปเอาแบบคนไม่ไหว ข้าวไทยถึงเอาแทนก็ได้ ต่อมาเป็นขนมอันนี้ ช่างมันเป็นคริสปี้อ่ะ แล้วข้างในก็จะเป็นแบบครีมอะไรอย่างเงี้ย คือเอาชอบอันนี้มากเลย แต่แบบแอบแอบเป็นของลดน้ำหนักไม่ได้ อันนี้ก็เลยจะซื้อฝากคุณพ่อนะคะคุณปู่คุณย่าของเราอาจจะกินนิดหน่อยไม่เยอะ ข้างในมันจะแบบมีห่อเล็กๆ มีห่อแบบแยกไว้เล็กๆ เลยแหละอันต่อมานะคะเป็นอะไรที่เราชอบมากแท่นตอกพายค่ะ แอบแกะ กินไปแล้ว ชส้นลกพายนี้ก็ซื้อมาเยอะมากเลยแบบจะเอาไปฝากเพื่อนด้วย ข้างในมันจะมีแบบให้สองอัน ข้างละห้าห้าชิ้น กล่องหนึ่งมีสิบชิ้นนะคะตอนนี้ก็มีห้าสิบชิ้น ที่ไทยอะขายแพงมากเลยนะเส้นตกพายอะมันคือแบบพายแป้งแบบเป็นแป้งโมจิอะแล้วก็ข้างในเป็นช็อกโกแลตแบบนิ่มๆ อร่อยมากๆอ่านะคะ นี่คุยจง อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ คล้ายๆแบบยำยำช้างน้อยอะ่ะแต่เขามาในรูปแบบที่มันเป็นยำมาให้เรียบร้อยแล้วแต่อันนี้แอบวนแต่เอาชอบมาก ไม่เป็นไร เราซื้อมาแค่สองรสเพราะว่าเราชอบสองรสนี้นะคะ แต่ว่ารสนี้ชอบมากที่สุด มันหนักกระเป๋าจะเกินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวเราจะแพ็คของแหละ มีสตรอเบอรี่กับขนมปังที่จะไว้กินพรุ่งนี้เช้าแต่ว่าสตรอเบอรี่อันนี้ก็คือราคาประมาณ 1 3 5 0 0 วอน แล้วก็อันนี้ประมาณ 9,000 วอนนะคะแต่อันนี้มันเป็นไซส์ใหญ่ไงมันก็เลยแพง แล้วก็ซื้อฮอทดอกค่ะวันนี้เอาไว้ให้คุณพ่อกินนะคะ อะไรที่เราอยากกินเราจะโยนให้คุณพ่อให้หมด มีเท่านี้แหละเดี๋ยวไปแพ็คของแล้วแล้วก็ใช้เวลากับวินแจก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณที่ติดตามนะคะ แล้วก็แอลว่าอยากจะขอให้ทุกคนรอนิดนึงนะสำหรับคลิปการเที่ยวของแอลกับมินแจเพราะอาจจะปีหนึ่งอาจจะเจอกันได้ประมาณสักสองสาครั้งอะไรเงี้ย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตารางเวลาของแอลจะว่างพอว่างตรงกับมินแจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ หวังว่าทุกคนจะรอนะแค่สองปีเองไม่นานหรอกไปนะคะบ๊ายบายค่ะ가서피고올까잠깐 I'm not that heavy. 너정리했어다응다정리했어화장실에는어스어스 I will left that thing. What? I will left like. Something to r n d that. Mm. Pink one? Mm. What is what? Mm. g o o b y e ตอนนี้นะคะกำลังจะไปเออเขาเรียกอะไรสนามบิน แล้วก็นี่ก็คืออุปกรณ์ของเราที่เราจะต้องโหลดทั้งหมดนะคะยกเว้นไอ้กระเป๋าข้างบนนั้น เพราะว่ามันไม่ได้ มันเป็นสตรอเบอรี่นั่นเอง สตรอเบอรี่ของเรา น้องสตรอเบอรี่ของเรา มันช้ำหรือยังวะ โอ้กลัวจะช้ำเหลือเกิน เจอกันที่สนามบินนะจ๊ะทุโคนตอนนี้เราสั่งอาหารกินนะคะลอยสี่คิวแล้วก็เราจะรอไปออโหลดกระเป๋า แล้วก็เดี๋ยวจะก็จะไปแล้ว เดี๋ยวมันมีเช็คอินกระเป๋าตอนบ่ายโมงตรงนะซึ่งแฟนของเราออกประมาณสี่โมงครึ่งส่วนมินเจเนี่ย เดี๋ยวจะเข้าเก็บประมาณบ่ายสองแต่ว่ามินเจเนี่ยน่าจะกลับประมาณบ่ายสองเข้าแน่ๆเลย 김치우동 아 김치우동 자기 만담 어? 이 기억이 안 나야 먹어봐 아, 내 건데? 내 거는 안 돼. 물어보고. 같이 먹어야지 자